รายวิชา เพศศึกษารอบด้าน บทที่ 3 สุขภาพทางเพศ เอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดช่องทางของการติดเชื้อ HIV คนเราสามารถติดเชื้อ HIV ได้เมื่อสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อ HIV เช่น เลือด และหรือผลิตภัณฑ์ของเลือด พลาสมา น้ำเลือด ซีรัม่ม น้ำเหลือง เป็นต้น น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่นทางเพศ เข้าสู่กระแสเลือดของเรา สาเหตุของการติดเชื้อ HIV ได้แก่ 1. การรับเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือด หรือผ่านเข็มฉีดยาหรือเข็มเจาะสักที่ปนเปื้อน 2. สัมผัสกับแผลสดของเราที่ผิวหนัง เยื่อบุช่องทวารหนัก เยื่อเมือก หรือเนื้อเยื่ออ่อน ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือใช้ของเล่นทางเพศที่ปนเปื้อนเป็นต้น 3. ส่งต่อจากแม่สู่ทารกในครรภ์และหรือขณะคลอด ประเภทของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การแบ่งประเภทของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบ่งตามลักษณะอาการมีดังนี้ 1. แผล ได้แก่ซิฟิลิสแผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศ 2. ฝี ได้แก่กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง หรือฝีมะม่วง แผลริมอ่อนที่มีภาวะแทรกซ้อน 3. หนอง ได้แก่ หนองใน หนองในเทียม 4. อื่น ๆ ได้แก่ หูดงอนไก่ หูดข้าวสุก พยาธิช่องคลอด เชื้อราช่องคลอด นอกจากนั้น กรมควบคุมโรค กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังได้พิจารณากลุ่มโรคเป็น 2 กลุ่มตามแนวโน้มรายโรคได้แก่ 1. กลุ่มโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ได้แก่ซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมแผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2. กลุ่มโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ได้แก่ไวรัล STIs เช่น เริม ซึ่งคาดว่า แนวโน้มโรคนี้ทวีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ซึ่งมีผลให้โอกาสติดเชื้อและอาการปรากฏเด่นชัดมากขึ้น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับโรคเอส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับโรคเอส ดังนี้ 1. สาเหตุของการติดต่อที่สำคัญของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอส พบว่า มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 2. อุบัติการและแนวโน้มของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใช้เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของการป้องกันและควบคุมโรคเอดได้ดีกว่าการวัดจากแนวโน้มของการติดเชื้อเอส หรือจำนวนผู้ป่วยโรคเอส 3. การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอส มีกลวิธีหลักที่สำคัญเหมือนกัน คือ การปรับเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักก็เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ ประชากรวัยเจริญพันธุ์ 4. ผู้ที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV มากกว่าคนปกติ 3-9 เท่า จากงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ 5. การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอส ในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ พบว่า ผู้ให้บริการทางเพศที่ติดเชื้อซิฟิลิสจะตรวจพบการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยมาก เป็น 1.61 ถึง 3.43 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศที่ไม่ติดเชื้อซิฟิลิส การตรวจหาการติดเชื้อ HIV ปัจจุบันเราสามารถตรวจหาการติดเชื้อ HIV ได้จากการตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV ที่ร่างกายสร้างขึ้น หรือการตรวจหาชิ้นส่วนของเชื้อหรือตัวเชื้อ HIV โดยตรง ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของเชื้อ HIV ซึ่งมีขั้นตอนเวลาในการประมวลผลและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป การตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV ที่ร่างกายสร้างขึ้น เป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกที่สุดในปัจจุบันนี้ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตรวจจากเลือดที่เจาะที่ปลายนิ้ว หรือข้อพับแขน กระทรวงสาธารณสุขไทยยังไม่อนุมัติการตรวจจากน้ำลาย มีทั้งแบบที่ให้ผลการตรวจภายใน 30 นาที เรียกว่า การตรวจแบบด่วน หรือการตรวจแบบรู้ผลในวันเดียวกัน และที่ให้ผลอีก 14 วันให้หลัง ซึ่งทั้งสองแบบนี้ต้องรอเวลาประมาณ 14 วันถึง 3 เดือน หลังจากที่คาดว่าได้รับเชื้อ เรียกโดยทั่วไปว่า window period จึงจะสามารถเข้ารับการตรวจได้ เพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV ขึ้นมาก่อน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ระบุว่า การป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอส มีกลวิธีหลักเหมือนกัน คือ การปรับเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย จากการรวบรวมเอกสารเผยแพร่ของกรมควบคุมโรคสำนักโรคเอส วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่า มีวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ 2. มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย safe sex ได้แก่ 2.1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียว 2.2 การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เช่น นิ้ว นิ้วมือ หรืออาจใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาดและไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 2.3 กิจกรรมทางเพศระหว่างคู่นอน โดยไม่มีการสอดใส่ ได้แก่ การสัมผัสร่างกายด้วยความรัก การเล้าโลม และรวมถึงการสำเร็จความใคร่ให้แก่กัน เรียกสั้นๆว่า small sex 2.4 ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และระวังอย่าใช้สารหล่อเลื่นประเภทครีม โลชั่นทาผิว วัสลีน หรือน้ำมันมะกอก เพราะจะทำให้ถุงยางแตกและรั่วซึมได้ 3. รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ โดยมีข้อพึงระวังดังนี้ 3.1 หลีกเลี่ยงการแปลงฟันอย่างรุนแรง ก่อนและหลังการใช้ปากกับอวัยวะเพศ เพื่อลดการเกิดบาดแผลจากการแปลงฟัน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ 3.2 การใช้น้ำยาบ้วนปากอาจทำให้ระคายเคืองเยื่อบุภายในช่องปาก เกิดบาดแผลที่เป็นช่องทางการติดเชื้อได้ง่าย ในบางคนอาจแพ้น้ำยาบ้วนปาก ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาบ้วนปากก่อน และหลังใช้ปากกับอวัยวะเพศ ให้บ้วนปากโดยใช้น้ำเปล่าแทน 3.3 ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด และทวารหนักก่อนและหลังเพศสัมพันธ์ เนื่องจากจะทำให้เกิดการ ระคายเคืองของผิวหนัง เยื่อบุที่อ่อนบาง อาจเกิดบาดแผลได้ง่าย ซึ่งเป็นช่องทางรับเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับการตรวจเลือด เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และเมื่อสงสัยหรือมีอาการผิดปกติ สำหรับหญิงอาชีพพิเศษควรรับการตรวจภายในอย่างน้อยเดือนละครั้ง และตรวจเลือดหาการติดเชื้อซิฟิลิส และเชื้อ HIV ทุก 3 เดือน วิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1. ต้องรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค 2. แจ้งคู่นอนให้ทราบว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปสู่คนอื่น 3. รักษาอาการและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 4. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้อาการอักเสบลุกลาม 5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาทุกชนิด 6. ไม่ควรซื้อยามารักษาเอง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โอกาสของการติดเชื้อ HIV การติดเชื้อ HIV ในแต่ละช่องทางจะมีโอกาสของการติดเชื้อที่ไม่เท่ากัน นั่นคือ การสัมผัสกับเชื้อ HIV จากผู้ที่มีจำนวนเชื้อ HIV มาก การสัมผัสกับเชื้อ HIV ผ่านทางเลือดและน้ำอสุจิจะมีโอกาสของการติดเชื้อมากกว่าการสัมผัสกับน้ำหล่อลื่นทางเพศ การสัมผัสกับเชื้อ HIV ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน การสัมผัสกับเชื้อ HIV ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับโดยไม่ป้องกัน